กัาบเรียนท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านดรอัมพรมิมสาท่านผู้บริหารการศึกษาท่านผู้บริหาร สถานศึกษาที่เคารพครับผมนายมาผู้มีผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ศึกษาราชบุรีขออนุญาตนำเสนอผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา3ปีก้อนหลังอย่างนี้ในปัจจุบันนี้มีจำนวนเรียนที่ต้องการเข้าเรียนรักมากขึ้นแต่ก็จำนวนของเรียนจำนวนมารเรียนที่เพิ่มมาเรียนที่เพิ่มมากขึ้นในปีละประมาณนั้นฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นต้องกีคืออยากได้อาการเรียนในแบบ3 2ีรอครักข้ารออก viên là 24 là 36 là 1 còn hai mà nếu như là cũng sẽ tìm thấy thì là số lượng không à cũng là tại các bạn sẽ không được người đó cho nên là viên thì mình chỉ dùng các bạn